ประเด็นถัดมาคือในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ครับ ในการสัมภาษณ์งานนี้สิ่งสำคัญอันนึงคืออุปกรณ์นะครับเราอย่าคิดว่าเอ๊ะเราไปแต่ตัว เอกสารเราส่งไปแล้ว เอกสารเราส่งก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับพวกใบสมัครงานเอกสารประกอบใบสมัครงานทั้งหลายแหละเช่นประสบการณ์ในการทำงานพอร์ตโฟลิโอนะครับเอกสารส่วนบุคคลส่งแล้วก็จริงแต่อุปกรณ์หลายอย่างเนี่ยเราต้องเตรียมตัวไปเพิ่มด้วย อุปกรณ์ที่ผมอยากจะพูดถึงจะมีอยู่ 2 ประเภท ที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ต้องมีนะฮะ ห้ามขาดเลยครับอุปกรณ์มือต้องมีไปในวันสัมภาษณ์งาน กับอุปกรณ์ต้องห้ามในระหว่างการสัมภาษณ์งานห้ามอะไรบ้าง เรามาดูตัวแรกก่อนครับ อุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับแน่นอนครับในการสัมภาษณ์งาน เอกสารต่างๆ เราเราได้ส่งไปล่วงหน้า แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมเช่นอะไรบ้าง เอกสารที่นำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง ในช่วงที่เราส่งเอกสารไปพร้อมใบสมัครงาน เอกสารของสถาบันการศึกษาบางอย่างอาจจะยังไม่แล้วเสร็จถูกไหมครับเช่นพอร์ตโฟลิโอบางอย่างหนังสือรับรองวุฒิบัตรต่างที่เรามีเพิ่มเติมเราเตรียมไปได้ ถัดมาครับมีอะไรครับ อุปกรณ์จดบันทึกครับ อุปกรณ์จดบันทึกนะฮะสมุดบันทึกเล็กๆ ปากกาที่ใช้ได้ เน้นฮะ ใช้ได้นะครับ ไม่ใช่ผมมั่นใจครับผมมีปากกาครับพอถึงเวลาจริงๆปากกาเขียนไม่ออกไม่ได้นะครับ แล้วขอความร่วมมือหรือกันนะครับ แนะนำเลยครับว่า กรุณาอย่าใช้กระดาษ A4 พับทบไปทบมา แล้วใส่กระเป๋านะครับ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ควรเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมคำว่าอุปกรณ์ที่เหมาะสมอะไร สมุดโน้ตเล็กๆครับ ไม่ใช่สมุดกระดาษ A4 สมุดฉีกนะเป็นสมุดที่เหมาะสม รวมไปถึงปากกาที่เขียนติดนะครับ อุปกรณ์ถัดมาคืออะไรครับ เครื่องบอกเวลานะครับอย่าเพิ่งงงนะครับเครื่องบอกเวลาคืออะไรนาฬิกาไงครับ นาฬิกาข้อมือเนี่ยแหละครับควรจะต้องมีติดตัวไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบอนาล็อก เดินแบบเข็มหรือระบบดิจิตอลขอให้มีอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ มีนาฬิกาแต่ขอให้มีชีวิตนะ หมายถึงนาฬิกาต้องเดินได้และตรงต่อเวลานะครับ เพราะสิ่งหนึ่งต่างเหล่านี้จะเป็นตัวที่ช่วยย้ำเตือนเราว่าเราเป็นคนตรงต่อเวลา ผมขออนุญาตที่จะสอดแทรกเลยลือกันนะครับว่าในกระบวนการสัมภาษณ์งานเนี่ยกรรมการสัมภาษณ์งานนะครับ จะมีเกณฑ์หลักๆก็คือใช้วิธีการตัดแต้มนะครับ คนที่ถูกตัดแต้มน้อยที่สุดมีโอกาสได้งานมากที่สุด เพราะนั้นอุปกรณ์ที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มันมีผลต่อแต้มครับนะฮะ เช่น การมีนาฬิกาที่มีชีวิตเดินได้นะครับตรงต่อเวลาด้วย แสดงว่าเราเป็นคนรักษาเวลา มันสะท้อนได้ทั้งหมดเห็นไหมครับ ทีนี้อุปกรณ์ถัดมาที่อยากจะแนะนำคืออะไรครับพวกอุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดร่างกายตัวเองครับ เพราะเราตอบไม่ได้ว่าการสัมภาษณ์งานเนี่ยเราไปถึงเหงื่อจะออกไหมหน้าตาจะเลอะเทอะหรือเปล่าจะเป็นแบบไหนนะฮะบางคนผู้ชายครับไม่พกผ้าเช็ดหน้าคงเดาถูกนะครับว่าถ้าเราล้างหน้าไม่มีผ้าเช็ดหน้าจะใช้อะไรใช้แขนเสื้อหรืออย่างไรเพราะใส่เสื้อแขนยาวคงไม่ใช่ ผู้หญิงบางคนใช้ทิชชู่ชับน้ำเช็ดหน้าเช็ดมือเสร็จ ก็ติดขุยบนใบหน้าบุคลิกเราก็เสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะต้องมีพวกกระดาษซับมันหรือผ้าเช็ดหน้าติดตัวไปด้วย ทีนี้ลองมาดูอุปกรณ์ต้องห้ามครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับตัวแรกสุดครับ จะบอกเลยว่าผู้สัมภาษณ์งานหลายคน ไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานเพราะอุปกรณ์ตัวนี้ อุปกรณ์สื่อสารครับ อุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างที่พวกเรามีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ เหล่านี้แนะนำเลยนะครับว่าโดยมารยาทแล้ว เมื่อเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์งานต้องปิดครับ ปิดในที่นี้หมายถึง ปิดการใช้งานไม่ใช่ปิดระบบเสียงเรียกเข้า แล้วปล่อยให้เขาดังคลืดคลืดร้องอยู่ในห้องไม่เอานะครับ ต้องปิดเลย เห็นไหมครับ เมื่อเราปิดอุปกรณ์สื่อสาร สะท้อนถึงอะไรครับ เราให้เวลาเต็มที่กับการสัมภาษณ์งาน ผู้เรียนลองคิดดูนะครับ หากเราลืมปิดขณะพูดคุยกับ กรรมการสอบสัมภาษณ์อยู่ โทรศัพท์มือถือดังขึ้นทำอย่างไรล่ะครับเห็นไหมฮะ เป็นการขัดจังหวะแสดงว่าเราไม่รู้จักเวลาที่เหมาะสมนะครับ เมื่อเราปิดโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแล้ว แน่นอนครับ ระบบจดบันทึกในอุปกรณ์พวกนั้น มันทำได้หรือไม่ล่ะ ก็ทำไม่ได้ เพราะนั้นทำอย่างไรดีล่ะครับ ถ้าบอกเอากรรมการบอกว่า เดี๋ยวคุณช่วยจดบันทึกไปหน่อยนะ คุณต้องเตรียมเอกสารตอนนี้นำเสนอส่งเพิ่มครับรอสักครู่นะครับ ผมขออนุญาตเปิดเครื่องมือก่อน คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมอุปกรณ์จดบันทึกต้องมีโยงให้เห็นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ห้ามสิ่งสำคัญคืออุปกรณ์สื่อสารครับห้ามจริงๆ นะครับ ทีนี้มีอีกหนึ่งรายการ แต่ผมไม่ขอถือเป็นอุปกรณ์นะครับ แต่ลักษณะของสังคมไทย ความเป็นห่วงเป็นใยของบุพการีอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แน่นอนครับพ่อแม่ต้องเป็นห่วงนะฮะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าบางครั้งเมื่อนนักศึกษาไปสัมภาษณ์งานสาขาศึกษา คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงครับไปด้วย ท่านก็ไปนั่งอยู่หน้าห้องสัมภาษณ์ด้วย ตรงนี้ไม่ดีครับ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาจะมองเลยว่าโอ้เด็กนี่ไม่พร้อมที่อยากจะเริ่มงาน เพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงไปได้ครับ ไปส่งแต่ท่านอยู่ล่างไม่ต้องขึ้นข้างบนนะ ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุปกรณ์และตัวบุคคลคุณต้องเตรียมให้ดีนะครับ